ที่เราได้สบสายตาใจของฉันนั้นมันละลายกองอยู่ตรงนั้น ทุกครั้งที่เราได้เจอหน้ากันตัวของฉันไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปไหน เพราะว่าเธอน่ารักเลยชอบเธอเก็บไปเพ้ออยู่ทุกวัน อยากจะรู้ใจเธอนั้นจะแอบคิดจะแอบฝันตรงกันไหม 身体。 ล้เธอแค่ได้เจอนิดนึงก็พอก็ชื่นใจแล้ว รักนะ เมื่อไรจะมีวิแววคงไม่กล้าวต้องโดนต้องมนไปอยู่อย่างนี้ เพราะว่าเธอน่ารักเลยชอบเธอเก็บไปเพ้ออยู่ทุกวัน อยากจะรู้ใจทธอนั้นจะแอบคิดจะแอบฝัน อยากให้เธอช่วยมาดูดูที่ใจฉัน baby ช่วยเอาหัวใจมาผูกพันกับฉันที อย่าปล่อยคนนี้ได้แต่เพ้อ baby อย่าทำให้ฉันต้องละเมออยู่อย่างนี้ oh oh baby กมันังเธอน่าดู อยากให้เธอช่วยม ฉันทีอย่าปล่อยคนนี้ได้แต่แพ้ปีเยอย่าทำให้ฉัน เธอช่วยมาดูดูที่ใจฉัน baby ช่วยเอาหัวใจมาผูกพันกับฉันทีอย่าปล่อยคนนี้ได้แต่เพ้อ baby อย่าทำให้ฉันต้องละเมออยู่